สีมองเท่งเลี้ยวเรียบร้อยสีมองเท่งเลี้ยวเนี่ย คิดเอาครผม ถ้าซื้อฟิสปินโอ้โหโอ้โหคูณคูณเป็นหมื่น เป็นแสนเป็นล้านแต่จ่ายยังถูกเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผม ก็ก ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้อยู่กับผม หนุ่มหน้าเกลือโนหนึ่งนะครับผม วันนี้จะมาเล่นเกมลัคกี้เนโกะในค่ายของ PG สลัด หรือสลัด PG สลัด PG ล่าสุดนะครับผม วันนี้พกทุนมาที่ 500 บาทก่อนรับชมคลิป อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับ เพิ่มเป็นไงวันนี้มาได้มาดลอยอีกแล้ว โอ้ยพ่อหนุ่มกล้ามโต ทำไมต้องทำเสียงหล่อไม่ใช่เสียงสองนั่นมันคือเสียงจริงของพี่เองน้องๆ โอเค เราจะไปดูตารางรายจ่ายก่อนนะครับผม โอเค โอเค เล่นเกมอื่นผมไม่เคยดูเลยนะ เกมนี้ผมงงๆนะ ผมตัวไหนแพงตัวไหนอะไรไม่แพง โอเคทุยกดกันที่เบสสิบสองครับผม ผมจะไม่ซื้อฟิสปินเด็ดขาดเด้อ คิวมา เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสอง อย่านะ อย่าบอกนะบับ เอาสิบมาผมสวยอืมีรุนมีรุนเอ้ย ไม่ลงหรอกเฮ้ย เฮ้ยเอาเติมยิปปี้ยิปปี้เฮ้ยก็สองทีมันมาเลยว่ะ ไอ้หนุ่มนักเรือมันเอาเกิน ไอ้นักเรือมันเอาเกินว่ะยากตึงเกินตึงเกินน้องชายเออขอเก็บตัวคืนทุยตัวคูณก่อนได้ไหม ถ้าช่วงนี้พูด ลิ้นพันกันหรือแบบ พูดไม่ค่อยชัดก็ขอแพงด้วยนะครับ ผมเป็นร้อนในนะ เฮ้ย เอาเติมเรียบร้อย เรียบร้อย มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วเอาเติมเลยครับเพิ่มเบกเวนไปหนึ่งที สวยพี่สวย เฮ้ยเฮ้ยขอเก็บตัวคุณก่อนได้ไหม อุ้ยตะคุณมาเตโอู้นะได้แมวช่องแรกเรียบร้อยเลยนะผม แมวมันจ่ายนะ ไม่ใช่มาคูณเล่นๆนะ เจ๊วันนี้มาที่มอดรอนะครับผม โชว์กล้าให้มันดู เผื่อแมวจะกลัว สนใจไปสนใจแบบก็เติมขอเป็นมึง ไม่เชื่อ กูไม่เชื่อมึงหรอกไอ้บ้าโอ้เอไม่ลงนะผม สนใจชวนพี่ไปดูแมวที่บ้านไหมอ่ะ เท่าไรเอ่ย บึ้มง่ายเด็กเวนเอาเรื่องนะตอนนี้มาที่ 1,000 แล้วนะผมกด 2 ทีคูณ20จำไว้เลยนะ PG เนี่ย คูณเยอะเท่ากับไม่จ่ายนะครับผม ถึงจ่ายก็จ่ายตัวถูกอะ่ะ เอาเดหมุนเยอะคูณเยอะไม่จ่ายพวกนนี้แหละรอบซ้าย เฮ้ยคลิปมันจบไวไปปะวะ ไอ้บ้าไปกันต่อดีผมว่าคลิปมันจบไวไปนะครับผมโอ้ฟิสปปิน เท่าไหร่อ่ะเก้าร้อยเหรอซื้อดีปะวะเอาไงดีทุกคน ซื้อดิรออะไรอ่ะมาดิในเมื่อฟิสปปินมันแตกอ่ะเราก็ต้องย้ำสฉัาะซื้อฟิสปปินไม่ได้ฟิสปินกูฮาเลยนะอืมมาซิมาซิเบ็ดสิบสองครับผมจัดไปเก้าร้อยนะ สตาร์ทครับผม โอ้โห น่ะน่ะน่ะน่ะมันเป็นอีซะอย่างเงี้ย พอเราซื้อมันไม่ค่อยจ่ายนะ ผมอยาก ผมอยากรู้เหมือนกันเราซื้อมันจะจ่ายไหม เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกม PG ถ้ากดเบ็ดเองมันจะแตกนะผม แตกดีกว่า บางทีแตกดีกว่าฟรีสปินนะ ใครที่เล่น PG แล้วแบบเขาเรียกว่าอโอ้เติมเลยกระเพิ่มเล่น PG แล้วแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร มันไม่จ่าย แบบในฟรีสปิน ไม่จ่าย ลองกดเบ็ดเองดูนะผมเบื่อจะดีขึ้นนะ อันนี้เป็นแนะนำเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผม เท่าไรอ่ะบึ้มเมกาเวน446 บาท มาดิ อย่าเจ็บ ขออย่าเจ็บ เรียบร้อย หมุนฟรีแต่ไม่ให้ตัวคูหน่อยเรียบร้อย เรียบร้อยสีมังเทงแล้วกูโอ้ยเอาเติมพัดพัด ลงนะพัดลงนะเติมมันต้องเติม โอเคดูจะส่งใหม่นะถ้าขาดทุนนะครับ ผม มันเสียใจ มันขาดทุนรถตายอย่าบ้าว่าวืดนั่นไง โอเค ไม้นี้เจ็บไปนะผม โอ้โห เจ็บไป200นะครับผม โอ้ยยักปกา โอ้ยกดเบ็ดเองดีไหมเนี่ย โอ้ ผมเครียดเลย ผมว่าเบ็ดเองดีกว่านะ ไปครับผมเบ็ดิบ เบ็ดเองเฟี้ยวก็เยอะ เออ มาดิมาดิมาแล้ว มาแล้ว มาแล้วไม่มีต่อนั่นไงไอเวง ต้องใช้ลิ้นนำโชคหรือลิ้นมี เอ้า เติมสิบสิบต้องลงแล้วลูกรัก เอ้า เติมสิบมันลง ยากลงเย็นยังวะ วันนี้ขอสองพันเลิกเลยนะผม ตอนแรกว่าจะเอาสักพันห้านะว่าทรงเกมมันมาดี ผมเอาสองพัน โอ้โหอุ้ยสวยงาม มีตัวคูณด้วย เฮ้ย เฮ้ยเอาเติม เอาเติมเลยครับผม เปลี่ยนเป็นสแกนเตอร์ได้ไหมเฮ้ย เฮ้ยไหลนรกว่ะเฮ้ย เอาเรื่องจัดเฮ้ย เฮ้ยเอาเติม ไม่ได้มีต่อนะ ผมว่า นั่นไง เฮ้ย ได้อยู่นะ อาบิ๊กวินยิ่งผมบ่าเลิกได้นะพันห้าเนี่ยสองเท่าตัวนะผมตำขอสองพันเถอะจริง ผมว่าเกมมันไปต่อได้นะผม ใครจะเล่นต่อก็ดูช่วงช่วงช่วง ช่วง ช่วง ช่วงกันดี ๆ นะครับผม ถ้าช่วงไหนเกมมันแดกก็อย่าไปเล่นนะ เล่นนะมีแต่มดเอาเติม เจเปลี่ยนเป็นเจให้กูขอร้องละเป็นอซูชิซูชิไม่ได้เหรอ ไปผมยืนนี่เป็น40บาทเงี้ยวเงี้ยวเออลืมบอกเวลาที่เล่นเลยนะครับเห็นไหมลิ้นมันกันอย่างนี้ครับผม เพราะว่าเจ็บร้อนในนะครับผม ก็เวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมอ่าอัศวินละติการพาเรือไปลอยบนดาวอังคารยาก็เล่นช่วงคนผมแนะนำเลยนะเวลาเล่นสล็อตนะผมเล่นช่วงที่คนเล่นน้อยๆนะ เพราะว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์จ่ายให้เรามากขึ้นนะครับผม หรือถ้าคุณไปเล่นตอนคนเยอะๆ มันอาจจะแบบเฉลี่ยจ่ายแบบได้บ้างไม่ได้บ้างเอ้าเติม โอ้ไวอยู่เหลือเกิน คิว ก็แนะนำให้เล่นตอนช่วงเวลาเล่นน้อยๆ แล้วดูยังไงนะผมเวลาคนเล่นน้อย ๆ ก็ช่วงที่คุณลองคิดเลยครับผม ลองคำนวณว่าตอนเช้าเนี่ยเขาตื่นไปทำงานกันใช่ไหม ก็แบบวันจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยก็ลองเล่นช่วงเวลาประมาณเช้าๆ หรือแบบ สายๆดึกๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะดีกว่านะครับผม อันนี้แค่เป็นคำแนะนำนะ ไม่ได้แปลว่ามันจะแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะผม วันนี้เป็นวันพฤหัสพฤหัสหรือพฤหัสวะ กูออกเสียงไม่ถูกอะอย่าบูลลี่ได้ปะอย่านะเออเติมเคเคสแกนเตอร์ไม่มาขอเค อลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยเฮ้ยเอาเติมฮิปปี้ฮิปปี้สวยพี่สวย เบสสสิบบาทเท่าไหร่วะซื้อ มันเท่าไหร่อ่ะสามพันเป้าวะ คิดไปเองนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าเซสปินเฮ้ย คือ คืออย่างน้อยอ่ะมึงไม่ให้กูคำนวณก็จริงนะแต่มึงจ่ายให้กูนิดนึงเอ้ยให้ตัวคูณกูยังดี ไม่จ่ายไม่ว่าขอตัวคูณเรียบร้อยว่าเรียบร้อย สีมองเท่งเรียบร้อยเบ็ดสี่สิบกู พัดลงพัดลง สีมองเท่งเลี้ยวเรียบร้อย สีมองเท่งเลี้ยวเนี่ย คิดเอาละผมถ้าซื้อพิซปินโอ้โหโหคูณคูณเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่จ่ายยังถูกเฮ้ยเฮ้ย แมวมันมายังไงวะบึ้มฮิปปี้ฮิปปี้ เฮ้ย แมวจ่ายโคตรแพง เรียวเรื่องเกินเมื่อกี้แมวกินแถวว่าใครดูทันช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมวิ่งเงินไหลไม่อยู่นะครับ นั้นนอน เงินไหลไม่อยู่ในคำนว้นั้นปั๊มซุปเปอร์เมกาเวนวู้ เลิกเลย เลิกเลยรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย ว่ายังไงว่าวืดไหมว่าวืดแล้วผมไม่เป็นไรไม่สนใจแล้วกูเลิก กูเลิก เลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเกาแล้วค่ะ จบไปที่ 3,252 บาทนะครับผม โอเค ขอจบที่ 4,554 บาทเลยละกันนะครับผมโหกำไร 4,000 โอเค ใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้หนุ่มหนักเลยกันด้วยนะครับผม และอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เวลาผมลงคลิปนะครับเพิ่มโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ เล็กแล้วค่ะ หนูเล็กหนูเล็กกับเขาแล้วค่ะ